ในตอนนี้นะคะก็จะเป็นภาพรวมของบทนี้นะคะที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของออความสำคัญของภาษาและว่าทำในฐานะเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญของประชาคมอาเซียนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่เราเรียนมาในบทย่อยๆ ตอนย่อยๆ ตอนย่อยๆเนี่ยจะมีการเน้นมากเลยว่าภาษาสำคัญยังไง วัฒนธรรมสำคัญยังไง แต่ทุกบทเนี่ยทุกตอนเนี่ยก็จะเป็นการตอกย้ำตอกย้ำว่า เอาแหละมันเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐาน เป็นเรื่องที่เป็นหัวใจนะคะและเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาคมนะคะถ้าเกิดประชาคมสมาชิกของประชาคมแต่ละประเทศเนี่ยมีความชัดเจน มีความแข็งแกร่ง ในความเป็นชาติ ในความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยนี่จะเป็นจุดที่ได้เปรียบนะคะเพราะว่าพอเขามีความเข้มแข็งในความเป็นชาติ เป็นอัตลักษณ์ เป็นภาษาเป็นวัฒนธรรมของเขาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะถ่ายทอดเขาสามารถที่จะเเปิดรับการเรียนรู้จากจากประเทศสมาชิกอื่น ๆได้นะคะเพราะนั้นจุดที่เป็นจุดไฮไลท์ของบทนี้เนี่ยก็คือเป็นความพยายามที่จะบอกว่าทุก คนไม่ว่าจะเป็นคนไทย คนพม่า คนลาว คนเวียดนามอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะต้องมีความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของตัวเองที่ชัดเจน มีความมุ่งมั่น มีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ศักดิ์ศรีของตัวเองนั้นเป็นประเด็นที่1นนะคะประเด็นที่ 2 ก็คือ เปิดรับการเรียนรู้ในเรื่องภาษาและวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของคนอื่น อันนี้พอสิ่งตรงนี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ย เราอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องไปเรียนภาษาประจำชาติของภาษาอื่นด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคะ แต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเราเข้าใจเขาเราเริ่มเราคุ้น แต่อาจจะไม่เก่งนักอะไรก็ไม่เป็นไร แต่สิ่งที่จำเป็นนอกเหนือจากภาษาประจำชาติของเราแล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของภาษากลาง หรือว่าภาษาที่ใช้ทำงานร่วมกัน ซึ่งภาษา ที่ใช้ในการทำงานร่วมกันของประชาคมอาเซียนก็คือภาษาอังกฤษดังที่เราได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ เพราะนั้นนอกเหนือจากในเรื่องของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานเหล่านี้แล้วเนี่ยสิ่งที่หนุนเสริมขึ้นมาก็คือ นอกเหนือจากภาษาและวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นระหว่างประชาคมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเข้าใจร่วมกันพอเกิดความเข้าใจร่วมกันเนี่ยสิ่งดี ๆ จะตามมาเยอะเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเข้าใจรู้จักรู้ใจ ชอบ นับถือ ไว้ใจ แล้วก็เกิดความรักใคร่กันอะไรต่างๆ เหล่านี้นะคะ การเคารพกัน การให้เกียรติกันนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานนะคะซึ่งจะตรงกับอะไรคะตรงกับสิ่งที่ประชาคมอาเซียนก่อเกิดขึ้นมา ประชาคมอาเซียนก่อเกิดขึ้นมาก็คือ มุ่งหวังที่จะให้ทุกประเทศสมาชิกเนี่ยมีความเป็นหนึ่ง เขาเรียกว่าประเทศอาเซียนเดียวกันนะเป็นประเทศอาเซียนเดียวกันอยู่ด้วยกัน ฉันเพื่อนฝูง ฉันญาติมิตร เป็นเพื่อนกันเป็นชุมชนเดียวกัน พึ่งพาอาศัยกันร่วมมือกันนะคะเพราะอะไรคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยพอมาศึกษาความเป็นอาเซียนเนี่ยหลายคนบอกว่าในประชาคมของเราเนี่ยมีจุดที่ เข้มแข็งที่น่าสนใจ ก็คือว่าคนอาเซียนเนี่ย เป็นคนที่มีอุปนิสัยใจคอที่เอื้ออาทรเป็นคนที่ปณีปนอม เป็นคนที่ลอมชอม เป็นคนที่พูดจาเนี่ยเน้นในเรื่องของการปณีปนอม เน้นสันติภาพนะคะอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันของประชาคมอาเซียนนะคะเพราะนั้นหลาย ๆ ภูมิภาคอย่างภูมิภาคที่อยู่ไกล ๆ เนี่ยเราคงไม่ระบุชื่อนะคะ ก็ไม่เข้าใจภูมิภาคเราอะนะหลายคนเนี้ยก็ไม่เข้าใจเลยเพราะไม่เข้าใจคนไทย คนไทยเนี่ยพูดอะไรพูดอ้อมไม่ฟันธงตัดไม่ขาดจะเอาอะไรก็ไม่บอกตรงๆนะจะต้องอ้อมไปอ้อมมาอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือหนึ่งในอัตลักษณ์หนึ่งในลักษณะของความเป็นคนไทยในความเป็นคนอาเซียนนะคะเพราะนั้นสิ่งต่างๆ เหล่านี้เนี่ยถ้าเกิด สมาชิกของประชาคมอาเซียนเนี่ยมีลักษณะนี้ร่วมกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยว่าการเข้าใจกันเนี่ยก็จะทำให้การ ประสานงาน การเจรจาการสื่อสารระหว่างกันเนี่ยมีความเข้าใจที่ชัดเจนร่วมกันนะคะเพราะนั้นจุดที่เป็นจุดสรุปไฮไลท์สำคัญของอบทเรียนนี้ก็คือว่าประชาคมอาเซียนของเรามีจุดแข็งที่เป็นจุดร่วมร่วมกันว่าทำคล้ายกันภาษาคล้ายกัน อุปนิสัยใจคอวิธีคิดคล้ายกัน สิ่งที่จะต้องเติมเข้าไปคืออะไรคะก็คือในเรื่องของออการสร้างความเข้าใจร่วมกัน การเน้นที่การสร้างความคิดเชิงบวก การใช้ภาษาเชิงบวก การใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์ การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ การสื่อสารที่เน้นการสร้างความร่วมมือกัน มากกว่าจะแข่งขันกันอะไรต่าง ๆ เหล่านี้นะคะ เพราะฉะนั้น สิ่งที่เป็นสิ่งที่ทุกประเทศในประชาคมอาเซียนรับรู้ร่วมกันเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทุกประเทศเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาการสื่อสารผ่านสื่อ โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ ที่เป็นสื่อออนไลน์สื่อไอทีต่างๆ เพราะว่าประชาชนรุ่นใหม่ เด็กเยาวชนรุ่นใหม่เขาเติบโตมากับเรื่องของไอที เติบโตมากับยุคของออนไลน์ เพราะนั้น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การให้ข้อมูลข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ดีๆ ผ่านระบบสื่อใหม่ ผ่านระบบสื่อสารออนไลน์เนี่ย ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญนะคะ ที่จะทำให้คนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตขึ้นมาเนี่ย ได้เรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนนะคะ เพราะนั้นจึงอาอาจจะสรุปได้ว่า ประชาคมอาเซียนจะเข้มแข็ง ได้ตามที่เราต้องการหรือไม่นั้น จะสามารถเดินตามปฏิญญาของอาเซียนที่กำหนดไว้ร่วมกัน เป็นวิชั่น2020 หรือว่า 2020 ได้หรือไม่นั้น เราต้องการการสื่อสารด้วยภาษา เราต้องการความเข้าใจในด้านวัฒนธรรมของแต่ละชาติร่วมกันนะนี่ถือว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญที่สุด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้ามนุษย์ ถ้าประชาชนทุกประชาชาติในประชาคมอาเซียนมีความเข้าใจที่ชัดเจนร่วมกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสันติสุขความร่วมมือร่วมใจ และพลังอำนาจที่เกิดขึ้นในประชาคมอาเซียนของเราร่วมกันแน่นอนค่ะ